สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านคะวันนี้เราเข้าสู่บทเรียนในบทที่ 1 ของรายวิชากฎหมายการแพทย์ ในบทที่ 1เนี่ยนะคะเราจะเรียนอยู่2ส่วนด้วยกัน เราจะมาทำความรู้จักในส่วนแรกก็คือ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแพทย์ และสาธารณสุขมีอะไรบ้างนะคะ และในส่วนที่ 2 เราจะมาทำความเข้าใจหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย สิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเองนะคะ ที่เกี่ยวข้องและก็ที่เน้นเราจะเน้นที่ส่วนที่เป็นสำคัญนะคะจากหลักกฎหมายของประเทศเหล่านี้ ว่ามีรายละเอียดอย่างไร แล้วก็มีอิทธิพลกับกฎหมายไทยอย่างไรบ้าง